หมดทั้งมวลนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับ 5 แชะ สร้างอยู่ด้วยกัน 13 รายการด้วยกันนะครับ รุ่นนี้สร้างอยู่ทุกเนื้อ รวมกันทุกเนื้อนะครับ อยู่ที่ 9,884 เหรียญนนะครับแต่รายการที่ผมได้มานี่เป็นรายการลุ่นเนื้อนะครับลุ่นเนื้อลุ่นโชคสำหรับรายการลุ่นเนื้อลุ่นโชคนะครับ สร้างอยู่ 850 ลังด้วยกัน และในแต่ละลังก็จะมีลุ้นเนื้อนะครับ ก็จะมีทั้งหมดอยู่ 69 รายการด้วยกันนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมจองมาได้อยู่เพียง 5 ลุ้นเท่านั้นเองนะครับ ก็เลยเอามารีวิวนำเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับ และเพื่อนๆที่ชื่นชอบในสายพระของวพระทองวัดบ้านไร่ได้ชมกัน เดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกล่องแรกกันเลยนะครับ เดี๋ยวจะมาแกะซีน ภายนอกออกเลยนะครับ มาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นรายการรุ่นเนื้อนี่จะเป็นกล่องสีดำนะครับเดี๋ยวแกะพลาสติกออกเลยนะครับ เดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะสวยสดงดงามเพียงใดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของกล่องใส่พระกันก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวหนังสือสีทองนะครับบนกล่องสีดำรูป เขียนว่าเป็นเหรียญลูกเหมือนครับรุ่นห้าแชะตรงกลางนี้ก็จะเป็น รูปลักษ์ของเหรียญครับพระครูวิสุทธิวิทยาคมหลวงพ่อทองสุทธาสีโรวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับมาลุ้นว่าจะได้เนื้อทองคำ จานด้วยมือหลวงพ่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาชมองค์แรกเนื้อแรกกันเลยนะครับ ชมเนื้อหาไปพร้อมๆกันนี่สวยวิบวับเลยทีเดียวนะครับ เนื้อนี้เป็นเนื้ออะไร เป็นเนื้อมีรายการบอกไหมเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะ่รรายการที่ยี่สิบหกนี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะลงยาสองสี ขอบสีเขียวนะ เนื้อนี้สร้างอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อย เหรียญนนะครับถ้าเป็นรายการที่ 26 เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันเลยนะครับ นี่ผมขออนุญาตไม่แกะซีนนะครับรักษาหน้ารักษาเนื้อพระไว้นะครับผมขออนุญาตสองกล้องนะจะเป็นขาวๆที่จริงผมไม่อยากแกะเท่าไหร่เลยซีนนะี้ ไหนๆก็ เอามารีวิวแล้ว แกะกันเลยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันชัดๆนะครับชมเนื้อหากันใกล้ๆรุ่นนี้ผมจองมาหลายเดือนด้วยกันนะเหรียญห้าแชะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทองเนี่ยรุ่นห้าแชะจองมาอยู่หลายเดือนเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูใบหน้า ขออนุญาตปรับไฟนิดนึงนะผมปรับนิดนึงนะครับขอปรับนิดนึง พอชัดไหมครับ ในพระนี้จะมีฝุ่นนิดนึงนะครับ ผมแกะซองมาก็มีฝุ่นอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาชมเนื้อหากันเลยนะครับ ก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นหลวงพ่อทองนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับ ี๋ยวมาดูใบหน้ากันนะครับใบหน้าของพ่อคันใกล้ๆเนี่ยสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับตรงสังกตินี้จะเป็นยันนะครับเป็นยันนโมพุทธยะนะครับลงมาก็จะเป็นยันเหมือนกันนะครับล้อมรอบด้วยยันนะครับอักขระนะครับขอบเหรียญนี้ค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะครับ เป็นรอย รอยตัดนะครับเป็นเส้น ๆ เล็กๆนี่ยเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะ เขียนข้างบนเป็นวัดบ้านไร่นี่ครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา ตรงกลางนี้จะเป็นยันมงกุฎเนี่ย สองห้า หก สี่นี่หลวงพ่อทองสุทธาสีโร อายุวัฒนมงคลเนี่ยหกรอบ เดี๋ยวมาดูโค้ดกันสักนิด นึงนะครับใกล้ ๆ จะเป็นโค้ดดาวกระจายเนี่ยบอกคำว่า อะไรมองไม่ค่อยชัด คำว่าทองหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยโค้ดดาวกระจายโค้ดของเหรียญนี้เป็นสองแปดสามนะสวยเลยทีเดียวนะครับ รุ่นนี้นะครับแค่ลงยานี่ก็สวยแล้วนะครับ ด้านหน้านะครับ เดี๋ยวมาดู เหรียญต่อมากันครับ เดี๋ยวค่อยใส่ เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมากันเลยนะครับ มาแกะซีนลุ้นไปพร้อม ๆกันเลยนะครับว่าจะได้เนื้อทองคำจานด้วยมือหลวงพ่อหรือเปล่านะครับ ผมจองมาได้แค่ห้าลุ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดู ข้างในกันเลยนะครับเนื้ออะไรนี่ เป็นลงยาสีดำเนื้อเป็นรายการที่สามสิบนะครับเป็นรายการที่สามสิบเนื้อทองทิพย์นะครับลงยา จีวอน ถ้ารายการที่สามสิบนี้สร้างอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญนี่เดี๋ยวมาดู ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับลักษณะยันเนื้อจะเป็นยันมงกุฎนะครับนโมพุทธยักษ์ยันเมตตามหานิยมะนรับ มาดูเหรียญถัดมากันนะครับ ว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยถัดมาเป็นเนื้ออะไรนะครับได้เป็นเนื้อนวะก็ยังดีนะครับหรือเนื้อ 3K นะครับมาชมเนื้อหาไปพร้อมๆกันครับ รุ่นเนื้อไปพร้อมๆกันนะครับมาอีกแล้วนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับ รายการ ที่ยี่สิบหกนะครับเหมือนเหรียญแรกเลยนะที่ได้มานะนี่เหรียญที่สองนะเนื้อทองทิพย์ลงยาพื้นแดงขอบเขียวนะสร้างอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูองค์ที่สี่เนี่ยเหรียญที่สี่ รายการลุ้นเนื้อนะครับ ในรายการลุ้นโชคนี่จะมีทั้งหมด 69 รายการด้วยกันนี่ลำดับที่หนึ่งนี้จะเป็นเนื้อทองคำนี่จานด้วยมือหลวงพ่อทองนะจะเป็นเนื้ออะไร เปิดมาก็เป็น รายการที่สามสิบเลยนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับ ลงยาจีวอนส้มสีส้มเนี่ยเดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายนี่ครับสุดท้ายเป็นเนื้ออะไรเนี่ยครับจะมีวาสนาไหมเนื้อนวะหรือเนื้อปลาก้ายังดีเนี่ย าลุ้นกันครับ เนื้อสุดท้ายเหรียญสุดท้ายนะครับสีอะไรครับ อืมสีดำตัดขาวเลยนะครับ ไม่รู้ไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวดูรายการข้างหลัง เป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะรายการที่สี่สิบเอ็ดนี้เป็นเนื้อทองแดง เป็นเนื้อทองแดงมันปูเนื้อพื้นขอบดำขาวจีวรส้มเนี่ยถ้าเป็นเนื้อนี้ก็สร้างอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญเหมือนกันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่นะครับ ก็ควรมีติดไม้ติดมือไว้บ้างนะครับ สักเหรียญสองเหรียญนะก็ฝากกดติดตามนะครับ กดไลค์ กดแชร์ส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปหน้ามีพระรุ่นไหนเกจิท่านใดนะครับ ที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ thank you